สแกตเตอร์ 3 ตัวมากันที่ทุน 500 ครับผมคุณผู้ชมเล่นกันเป็นเวลา 12นาฬิกา40นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับ เออขอญาตจัดเบ็ดไปที่เริ่มต้น 20 ก็แล้วกันเนาะเออไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมรายจ่ายนะสามแถวแรก ดูซิจะมีอะไรดีๆ ไหมวันนี้ แล้วก็ตัวขอบขอบเหลืองขอบ ทองทองเหลืองเหลืองนี่นะอ่ามันจะเป็นวาย มีตัวเชื่อมไหม ไม่มีนะ ขอให้มันได้โชว์ มันจะเป็นวายนะคุณผู้ชม เอ้ยเอ้ยอย่างเงียบ เอ้ย ให้ ให้ไปสิครับผม คุณผู้ชม ไปต่อ เอแถวสามนั่นแหละ แล้วก็คิว เออ เจลงมาไหม เจลงมา แล้วก็สิบแถวสองมีวายมารอ สวยงาม สุดยอด แล้วไงต่อ ปึ๊บ เออ ยังไม่หมดสิบเออ แล้วก็ แล้วก็เฮ้ย สุดยอด ขอบคุณมาก เออ ต้องงั้น ต้องงั้น มาแล้วครับ มาแล้วครับ ก้อนโตก่อนที่หกร้อยสสิบสองนะ ก้อนโตมาก่อนเลยนะ ไป วายสามแถวอย่างนี้ งามงาม โอ้โห สแกตเตอร์ลงด้วยสวยยอดสวยยอด สวยงามคิวแถวหนึ่งอื วอยบอลเลตเทอร์ไสองรอบหมุนคุณผู้ชมเขาฟรีครั้งแรกเป็นอย่างไรไปชับชมรับชมกันเลยถุย เออเอาฟรีในฟรีมาก่อนเลยดีกว่า หมุนแรกขอฟรีในฟรีมาเลยไม่มีลุ้นนะ มีลุ้นไม่ไม่ลุ้นแล้วหมดแล้วจบเยเคเออ แล้วก็ยังไงต่อ นั่นแหละครับผมวายสองแถวสิบมาโอ้โหเกือบเต็มจอแล้วไงต่อ มีเชื่อมแล้วก็เอาเรื่องอยู่นะ ได้เรื่องอยู่นะคุณผู้ชม ไปต่ออีกแปดรอบหมุน แถวกลางอ่านั่นแหละครับผม วายสามแถวโอ้โหตัวแพงๆตอนนี้คูณเจ็ดแล้ว เออไปต่อ เอรออยู่นั่นแหละครับผมสวย แล้วก็ในฟรีนะคุณผู้ชมในฟรีตัวคูณค้างไว้นะ ตอนนี้คูณ 9 รับรางวัลซูเปอร์ไปก่อนพันเไปต่อไปต่อ เออ ปึ๊บแม่ ตอนนี้คูณ 9 นะ คุณผู้ชม คูณ9เอาสแกตเตอร์ ลงมาอีกตัวนึงลงมาอีกสักตัวนึงมาให้ลุ้นบ่อยๆนะสแกตเตอร์มาให้ลุ้นบ่อยๆโอเควายคู่ยังไงก็โชว์แล้วไงต่อมีอีกไหม มีอีกไหมเออเบ็ดยี่สิบนะคุณผู้ชมตอนนี้เบ็ดยี่สิบนะ ไปรับไปอีก 500 แล้วก็ 3 หมุนสุดท้ายคูณ 12 ตอนนี้ เออ ไงต่อ มีไหมหมุนสุดท้าย เออ มีวายมารอ แล้ว โอ้โห หมดจนได้เย็ดเคว้าว โหคุณผู้ชมครับผมแค่เข้าฟรีแรกนะรอไป3,000กว่าบาทแล้วยิ่แค่ไปต่อครับผมคุณผู้ชมเพิ่มไปที่ 80 เลยดีไหมเออ 80 มากเลยยิ่แค่ไปลุยเออสวยวายคู่แล้วก็นั่นแหละครับผมวายมาไกลๆได้ใช้ไหมเออมันดังได้อยู่ได้อยู่แล้วก็อืมสวย แล้วก็สวยกว่านี้อีกมีไหมมีสวยกว่านี้อีกไหมยิ่แค่ไปต่อเจแถวหนึ่งเออสวยวายคู่อีกแล้วโอ้โห คอมโบกันลุยตุยกระจายยัยแค่ไป เออยัยแค่แตกมือแล้วคุณผู้ชม แตกมือแล้วยัยแค่โอ้ยเออข้างนอกก็ได้ข้างในก็ดีนะ ตอนนี้ข้างนอกก็คูณสิบนะเออ ไป รับซูเปอร์ไปเก้าพันห้าเอาวะ เอาวะ ยังไงดียังไงดี ยังไงดีดูเธอลำบากจังเลยยัยแค่เออไปขอเป็ดร้อยสักสามสี่หมุนไป มาไหมเอาสแกตเตอร์เข้ามาเลยมาดิ เข้ามาเลยมาดิ มาดิ มา ข้างบนมีไหม มีลํลแดมมาหน่อยไหม เข้าฟรี เออ สุดยอดคุณบผู้ชม ขอบคุณมาก เอาวะ เข้าฟรีเบ็ดร้อยว่ะคุณผู้ชม เบ็ดร้อยเบ็ดนี้ เบ็ดสุดท้าย 12 หมุนไล้ลำลากันแล้ววะ ไปเอ้ยนั่นแหละครับผม ไว้คู่สวย คิวมา เจมา แล้ว แล้ว เก็บตัวคูณไปก่อน ตอนนี้คูณ8 เอา10รออยู่ เออแล้วยังไง มีวายมาสแกตเตอร์สแกตเตอร์ลงมา2ตัวน่าเสียดาย ตอนนี้คูณ6นะ คุณผู้ชมคูณ6กับอีก7รอบหมุนกับอีเบ็ดร้อยนะ เออไปคอมโบต่อเนื่องเบ็ดร้อยนี่น้อยน้อยไปหน่อยนะคุณผู้ชม น้อยไปหน่อย เออวายมาแล้ว เออสิบรออยู่นั่นแหละครับผมคอมโบต่อเนื่องสแกตตงสแกตเตอร์ถุย ไม่ลงมาเลยยัดเข้เอ้ยเบ็ดร้อยนะเนี่ย เบ็ดร้อยนะเนี่ยแล้วไงเฮ้ยไม่บุมบัมเหมือนเบ็ดเมื่อกี้แล้ววะเอานั่นแหละแล้วไง เออสวยหูแจกมือนีครับคุณผู้ชมเฮ้ยหูสิบสี่ตอนนี้ ขอบคุณมาก เอ้ยรอไปอีกมือนไปต่อหมุนสุดท้าย หมุนสุดท้าย ได้รู้เรื่อง ระเบิดสิ เอิญหลังครับผมเจมารอ แล้วยังไงต่อ ตอนนี้คูณ16 คูณอย่างล้นเหลือ แล้วก็หมดจนได้ เออ ถือว่าแจ๋วนะ คุณผู้ชม แจ่มแจ๋วครับผม เออ ไปรับไปที่หมื่นหกเบ็ดร้อยนะ มันรอบนี้ โอเค ล่ำลากันแค่นี้แล้ววะ